พิชหมายถึงอะไรนะครับผมก็มีนิยามสั้น ๆ นะครับ ของพิชมาให้นำเสนอให้กับผู้ชมทุกคนได้รับทราบนะครับ มาดูที่ตัวแรกเลยนะครับดูข้างบนครับ P P ตัวแรกหมายถึง presentation Presentation ในที่นี้ผมแบ่งออกมาเป็น2 2ภาคนะครับภาคซ้ายกับภาคขวานะครับภาคซ้ายเนี่ยก็คือ Presentation Skill Presentation Skill เนี่ยหมายถึงทักษะในการนำเสนอของผู้นำเสนอไอเดียโดยตรงเลยนะครับ นั่นก็คือเป็นการฝึกฝนโดยโดยตรงของของผู้ที่นำเสนอไอเดีย ซึ่งจะดึงดูดความสนใจของของผู้ที่ให้ทุนหรือไม่นี่ก็คือเป็นทักษะส่วนบุคคลเลย ส่วน presentation ตัวที่ 2 นั่นก็คือเรื่องของ presentation material ซึ่งก็ผมก็หมายถึงเรื่องของ powerpoint เรื่องของการ ตรียมแมทเทียลในการนำเสนอบนสเตจนะครับ ที่จะทำยังไงให้ให้ผู้ฟังหรือผู้ที่ให้ทุนเนี่ย เรามองพรีเซนเทชันของเราแล้วรู้สึกดึงดูดใจนะครับ เพราะฉะนั้น 2 ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องไปควบคู่กันนะครับ ลองนึกถึงสถานการณ์จริง คือคนคนหนึ่งนะครับ มีพรีเซนเทชันสกิลที่ดีมาก น้ำเสียงดีดึงดูดนะครับน้ำเสียงเสียงดังฟังชัดนะครับ สายหน้าสายตาท่าทางต่างๆเนี่ยดึงดูดผู้ฟังได้เป็นอย่างดีเลย แต่ปรากฏว่าพอไปดูพรีเซนเทชันที่อยู่บนสเตจมันมีแต่ตัวหนังสือลกเต็มไปหมด แล้วก็ดูน่าเบื่อนะครับ แล้วก็ไม่มีสีสันเลย ดูแล้วก็ไอ้ตรงนี้แหละครับที่อาจจะดึงเรื่องของทักษะในการนำเสนอของคนนำเสนอเนี่ยด้อยให้ด้อยลงไปได้ในทางกลับกัน มีพรีเซนเทชันที่สวยงามมากเรียบง่ายดึงดูดแล้วก็สามารถทำให้ผู้ฟังเนี่ย รับสารได้อย่างดี แต่ปรากฏว่าผู้นำเสนอ มีทักษะในการสื่อสารหรือทักษะในการนำเสนอที่ไม่ดีเลย น่าเบื่อแล้วก็น้ำเสียงไม่ชัดเจนนะครับ พูดไม่น่าสนใจท่าทางไม่ตื่นเต้นกับเรื่องที่ตัวเองพูด เพราะฉะนั้นมันก็ดึงในเรื่องของ ของ Presentation Material ของเราให้ด้อยลงมาเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นในเรื่องของ Presentation Skill กับ Presentation Material ต้องไปควบคู่กันนะครับ เพื่อที่จะนำเสนอในเรื่องของการ Pitching ของเราให้ได้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด การที่เราจะทำให้การนำเสนอของเราหรือการ Pitching ของเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ มันต้องอาศัยการจูงใจเป็นพิเศษนะครับ การจูงใจในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับ มันหมายถึงการที่จะทำให้ปกติแล้วสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ธรรมดาสามัญมากๆบนโลกใบนี้ ใคร ๆก็รู้จักใครๆก็เคยเห็น ใครๆก็เคยสัมผัสมาก่อน แต่เราจะนำเสนออย่างไรให้มันจูงใจคน มันจะต้องทำให้สารที่เรานำเสนอหรือ presentation ของเราเนี่ยมันพูคนหรือดึงคน มากกว่าที่จะพุชเข้าไปหาคนหรือผลักเนื้อหาของเราเข้าไปหาคนนะครับเรื่องของการพูกับพุชเนี่ยหมายถึงอะไรผมอยากจะขยายความนิดนึงก็คือ สารที่จูงใจคนหรือดึงดูดคนเนี่ยจะมีลักษณะที่จะพูคนหรือดึงคนเข้ามาหาตัวสารเองโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปยัดเยียดข้อมูลใด ๆ หรือเรื่องราวใด ๆ ให้กับเขาเลย แต่ถ้าเกิดเป็นสารลักษณะที่พุชเข้าหาคนหรือผลักเข้าหาคนเนี่ยมันจะเป็นสารในลักษณะที่ ยัดเยียดข้อมูล ยัดเยียดเรื่องราว ยัดเยียดสิ่งต่างๆ ที่คิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้บริโภคแต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาปรารถนาหรืออยากจะได้ยินเลยแม้แต่น้อยนะครับ เพราะฉะนั้นมีเทคนิคในการที่จะทำให้การนำเสนอของเราเนี่ยดึงดูดหรือจูงใจคนได้มากเป็นพิเศษเนี่ย มันจำเป็นที่จะต้องจำไว้ เสมอว่ามันต้องพูมากกว่าพุชนะครับ ผมอยากจะยกตัวอย่างของแบรนด์สินค้าหลาย ๆ แบรนด์ที่มีการนำเสนอที่เปลี่ยนจากพุชเข้าหาคนเป็นพูเข้าหาคนเนี่ยอย่างง่ายๆเลย ก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับ ถามผู้ก่อตั้ง Starbucks นะครับว่าเขาทำธุรกิจอะไรเขาไม่เคยบอกนะครับว่าเขาทำธุรกิจร้านกาแฟ แต่นิยามของ Starbucks ของเขาเขาบอกว่า เขากำลังสร้างบ้านหลังที่สามให้กับคนทั้งโลกอยู่ นั่นหมายความว่าไง ธุรกิจของเขาไม่ใช่เป็นธุรกิจร้านกาแฟ เขาไม่ได้ขายร้านกาแฟครับ แต่เขาต้องการทำร้านกาแฟให้มีบรรยากาศ มีสภาพแวดล้อมให้เหมือนบ้านนะครับ เพราะเขารู้ว่าคนณปัจจุบัน คนในสังคมเนี่ยอยากจะมีบ้านหลังที่ 3 บ้านหลังที่ 3 ในที่นี้ก็คือเริ่มต้นมาจากคนอเมริกันก็คือว่าคือทำงาน ในที่ทำงานอยู่ในองค์กรอยู่ในออฟฟิศเนี่ยคือบ้านหลังที่1แล้ว หลังจากทางานเสร็จกลับบ้าน บ้านหลังที่ 2 ก็คืออยู่กับภรรยาอยู่กับลูก นี่คือบ้านหลังที่2เพราะวัตชูก็คือเกิดไอเดียขึ้นมาว่า จริง ๆ แล้วมันควรจะมีสถานที่สถานที่แห่งหนึ่งที่ให้คนอเมริกันเนี่ยได้มาพบเจอกันหลังจากเลิกงานหรือหลังจากอยู่กับครอบครัว เป็นสถานที่ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมาเจอกันในเวลาว่างๆนะครับนั่นก็คือเป็นคอนเซปต์ของ Starbucks ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือบ้านหลังที่ 3 นั่นเอง เห็นไหมครับว่าคือถ้าเกิดว่าเขาพูดออกมาโอเคผมทำธุรกิจขายร้านเปิดร้านกาแฟ ซึ่งเป็นร้านกาแฟเนี่ยเราเห็นดาดดื่มทั่วไปนะครับ ซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะเป็น push message นะครับแต่เราลองนึกดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้คำหรือใช้นิยามอะไรที่ไม่เหมือนเดิม มันจะดึงความสนใจของคนได้มากกว่า อย่างเช่นของฮเวิร์ดชูเขาเรียกว่าเขาทำธุรกิจบ้านหลังที่ 3 นั่นเอง